ก่อนจะเริ่มดูคลิปใครยังไม่ได้กด subscribe ไปกด subscribe กัน ด้วยนะคะ สวัสดีทุกคนนะคะ หลังจากห่างหายไปนาน เป็นเรื่องงามยามดีค่ะแถมเปิดเทอมแล้ว ก็เลยคิดว่าจะมาทำคลิปเปิดกระเป๋า ว่าเวลาไปเรียนในกระเป๋าแฮมพกอะไรไปมอมานะคะ ปกติจะสะพายใบนี้ไปค่ะ เพราะว่ามันสะพายง่ายพาดข้างๆ ช่วงนี้นั่งมอไซค์ไปสะพายแบบนี้มันก็ สะดวกไม่ตก คิดว่าในกระเป๋าผู้หญิงน่าจะมีอะไรบ้าง เครื่องสำอางอย่างเดียวอย่างแรกเลยที่แบบล้วงไปปุ๊บเจอเลยก็จะเป็นอันนี้จันโทรศัพท์เคยเห็นกันหรือเปล่า อันนี้เป็นโทรศัพท์ค่ะ ตอนนี้ทำใช้หัวเว่ยอยู่ เป็นเมด9มั้ง ตอนนั้นซื้อเครื่องนี้เพราะว่าจัดคิตตี้ไลฟ์แล้วก็อยากได้กล้องที่มันแบบดูดีดูดีนิดนึงแล้วก็หลงซื้อมาเนาะ ตอนนี้อยากกลับไปใช้ iPhone มากเลย ต่อมาที่จะอยู่ในกระเป๋า ตลอดเวลาไม่ว่าจะใบไหน ก็จะเป็นลูกอม เวลากินข้าวเสร็จอะไรอย่างนี้ใช่ไหม ก็จะปักหมิ่นก็ต้องอมลูกอมไม่งั้นเดี๋ยวเวลาไปคุยกับใครเขาจะเป็นลมปกติเ้าจะกินอยู่ประมาณ 2 ยี่ห้อ มียี่ห้อนี้ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่มันเป็นสมุนไพรอ่ะที่เป็นกล่องเหลืองๆหวานๆหน่อยกินลูกอมมันจะชอบซื้อรสมิ้นค่ะ แบบกลิ่นมิ้นอะไรอย่างเงี้ยเวลาพูดแล้วมันดูแบบสดชื่นดีดูรู้สึกแบบ ดับกลิ่นพวกกะเพราอาหารที่มันเหม็นๆได้ดีอะต่อมานะคะเป็นอะไรตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งฉันเป็นของที่ทุกคนต้องมีนะคะ กระเป๋าสตางค์ค่ะ แรมใช้เป็นกระเป๋าสตางค์สีชมพูที่แบบขาดขาดถ้าใครตามในเฟซแฮมเราจะเห็นว่ามันแบบ ขาดเบอร์วางมากๆใช้มาประมาณ 4 ปี พ่อกับแม่ก็บอกว่าเออเปลี่ยนปัญชีนะลูกนะ เปลี่ยนแล้ว ค่ะเพิ่งเปลี่ยนเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วใบนี้ชอบมากเลยนะแอมไปซื้อมาที่เจเจกรีนไปละ250ข้างในนะ ก็จะมีบัตรนิดหน่อย แล้วก็มีช่องใส่แบงค์แล้วก็มีที่ใส่ลูกแล้วก็ตรงนี้นะ เป็นอะไรที่แอมชอบมากเลยสาเหตุที่แอมเลือกใบนี้เลยนะ เพราะมันมีนี่ค่ะมันใส่บัตรได้เยอะมาก แล้วก็เนี่ยจะมีพวกเหรียญปกติแอมไม่ค่อยชอบพกเหรียญนะแต่ตั้งแต่แบบ มาอยู่หอคนเดียวคือแบบสะสมเหรียญขอแลกเหรียญหน่อยค่ะ ได้เหรียญมาก็เก็บเก็บอย่างเดียวเลย เพราะว่ามันต้องเอาไปแบบหยอดตู้ซักผ้าหยอดตู้เติมน้ำต่อมาก็จะเป็น อันนี้ นี่ลิปของ Innisfree นะคะปกติเอ็มพกอยู่ 2แท่งมีสีนี้ สีเบอร์ 11กับอีกสีหนึ่งเป็นสีแดงเข้มๆตอนนี้มันหายไปไหนไม่รู้ อันนี้ก็จะพกไว้เติมปากระหว่างวันแล้วก็มี บอกว่าแฮมชอบมากในคลิปแต่งหน้าคลิปที่แล้วนะคะ แฮมใช้สีพิงค์ SPF 42 PA บวกบวกบวกหอมมากเป็นกลิ่นพีชเอามาจันไปเรียนจะต้องพกดินสอ นะคะ จริงๆ ปกติเราก็พกปากกาแหละ แต่อันนี้เราก็นึกว่ามันเป็นปากกาไงเราก็พกมาตลอดเลย แต่จริงๆก็คือมันคือดินสอเอามา อันนี้ มันคือ roll on shimmer ของ NYX วันนี้ไม่ได้ทาเพราะวันนี้ตื่นสาย ก็กุญแจกุญแจเข้าห้อง แล้วก็หมดแล้วสิ่งของที่ทำพกไปมอเป็นประจำก็จะมีเท่านี้ค่ะก็แบบไม่ได้พกอะไรมากเนาะเพราะไปเรียนถ้าอยากให้ทำทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้เหมือนเดิมนะคะใครยังไม่ได้ subscribe ก็ไป subscribe กันด้วยนะ กดเลยกดเลยกดเลยกดเลยนะ แล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายสวัสดีทุกคนนะคะ หลังจากห่างหายไปนานเนาะวันนี้เป็นเรื่องงามยามดีจริงยัง เงียบๆหลาย คนอาจจะสงสัยนะคะ นี่คือที่มาของเสียงกุกกะกุกกะตลอดคลิปเงียยนั่น